อกบุญนี้ ไม่ปล่อยโอกาสที่ดีให้ผ่านไปให้เราได้มี ได้มีโอกาสมาร่วมบุญ มหาธรรมกายเจดีเนื้อนาบุญแห่งโลกลาแกนกลางพุทธศาสนา tonight.